สวัสดีครับ วันนี้เราจะพามาดูวิธีการเออแก้ไขตู้ทำน้ำเย็นชาร์ปนะครับ ก็เดี๋ยวเราตรวจเช็คไปด้วยกันนะครับ อาการก็คืออ่าเหมือนเขาบอกว่าน้ำมันล้นออกนะครับ น้ำมันดันออก ก็คือต้องเช็คดูก่อน มันเป็นอะไร นะฮะ ก็คือเหมือนเขาเอาถังน้ำ คว่ำลง แล้วน้ำมันก็รั่วนะครับ น้ำมันก็รั่ว รั่วลงมาข้างหลังเลยครับ ไหลลงมาข้างล่างเลยเดี๋ยวเรามาเช็คดูกัน มันเกิดจากอะไรนะครับคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คไปด้วยกันนะครับ แต่เท่าที่เคยเจอนะครับปัญหาตัวนี้ตู้ทำน้ำเย็นตัวนี้ตู้ตั้งนะครับ ของของชาร์ปเนี่ย สาเหตุหลักๆกก็ที่เคยเจอนะครับ ลักษณะแบบเนี้ย ก็คือขาดน้ำนะฮะพอขาดน้ำปล่อยให้น้ำหมดถัง มันก็จะดันออก แต่ครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะ ว่ามันจะเป็นสาเหตุนั้นไหมเดี๋ยวเราจะยกถังน้ำขึ้นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไล่ระบบไปด้วยด้วยกัน นี่คือถังน้ำนะครับที่เราจะยกขึ้น นี้ดีกว่านะครับเบา ๆ หน่อย วันนี้ก็ยกถังน้ำคว่ำลงมาแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบนะครับ มันจะรั่วตรงไหน นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ ดี๋ยวผมจะถอดชุดนี้ออกนะครับ ลองดูว่าเป็นไร อาจจะต้องเดนน้ำตรงนี้ออกด้วย นะครับ เดี๋ยวถอดฝาออกมาดูก่อนนะครับ con đu tua thẳng thế này ็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ เดี๋ยวผมจะค่อยๆ ขันออกไปเรื่อยๆนะครับ ดูนะครับ ไม่เห็นจุดที่มันออกมานะครับ ก็คืออย่างที่บอกอะเป็นไปได้ก็คือน้ำมันแห้งนะครับเพราะเคยเจออาการแบบนี้หลายครั้งแล้ววิธีแก้ก็คือเราจะเดินน้ำตรงนี้ออก นะฮะ แสดงว่าตรงนี้มันมีอากาศ นะพอน้ำมันลงมาแล้วมันย้อนขึ้น มันก็ดันออกจากถังนะครับ แต่ตอนนี้เราไม่พบนะครับ ไม่น่าจะมีอะไรนะครับ เดี๋ยวดูเพื่อความชัวร์ก่อนครับ เท่าที่หาดูก็ ไม่น่าจะมีนะครับ คิดว่าสาเหตุหลักที่มันเป็นอย่างนี้ก็น่าจะมาจากน้ำแห้งนะครับเพราะถังประเภทนี้เคยเจอหลายเครื่องแล้วนะครับ พอน้ำแห้งเสร็จมันมีอากาศเข้าไปในระบบแล้วมันก็ดันขึ้นนะฮะ วิธีการแก้ไขก็เดนนะครับ เดนเดนน้ำท่อท่อนี้ทิ้งนะครับ เดนน้ำท่อร้อนนี่ครับนะครับ ทิ้งออกไป เมื่อเดนเสร็จแล้วก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ใช้งานได้ใหม่นะครับ แต่ประเด็นสำคัญเลยก็ อย่าให้ขาดน้ำครับ เพราะถ้าขาดน้ำแล้ว ส่วนใหญ่ตู้ทำน้ำเย็น น้ำร้อนน้ำเย็นจะเป็นแบบนี้นะครับ ปัญหานะฮะก็ เดี๋ยวเราติดตามผลนะครับ ติดตามผล เดี๋ยวถ้าเกิด มันยัง เกิดอาการขึ้นมาอีกเดี๋ยวเรามาไล่ตรวจเช็คกันใหม่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับ คงคงจะจบนะครับ นะก็พอดูจากใต้เครื่องก็ ไม่มีนะฮะที่มันเปียกๆอยู่คือ เมื่อกี้ผมยกถังน้ำแล้ว น้ำมันล้นนะครับ จริงๆ ถ้ามันรั่วมันไหลออกมาแล้วครับตอนนี้ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามผลนะฮะเดี๋ยวผมจะประกอบไว้ก่อน นะฮะก็คือตอนเนี้ยทิ้งไว้เนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วครับยังไม่เห็นเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังคิดว่าน่าจะเกิดจากตรงเนี้ยนะฮะ อาการมันขาดน้ำแล้วน้ำมันก็เลยดันขึ้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็ประกอบน็อตกับพื้นนะครับ ติดตามผลครับ สองตัวนะครับ ก็โอเคนะครับใส่น็อตไว้แล้วก็เดี๋ยวยกเข้าที่นะครับ ที่วางนะครับ โอเคเข้าที่นะครับ